ซื้อของร้านกีดก่อนเว้ย พอกูซื้อเสร็จใช่ไหม วันจันทร์กูจะให้มึงแปดสิบบาทเลยโอยอะไรนะเก้าสิบโอเคเก้าสิบพ่อ